บทความออนไลน์นั้นนะคะเป็นรูปแบบของสื่อการเรียนรู้พื้นฐาน ที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้ในลักษณะของเอกสารดิจิทัล ซึ่งถูกสร้างสารรค์นะคะ ด้วยซอฟต์แวร์ประมวลผลคำไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่เรารู้จักกันอย่างดีนะคะ อย่างเช่น Microsoft Word หรือ OpenOffice.org Writer นะคะซึ่งมีคุณภาพนะคะในตัวสูงมาก และอีกทั้งเนี่ยยังสามารถถูกนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆนะคะ อย่างเช่น การแปลงเป็นเอกสารในรูปแบบ PDF นะคะ ดังนั้นนะคะ หากเรามีการเตรียมบทความออนไลน์เนี่ยตั้งแต่ในกระบวนการสร้าง การจัดเก็บ รวมไปถึงการบริหารจัดการบทความที่มีคุณภาพ ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยก็ย่อมทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารบทความนั้นมีคุณภาพไปด้วยนะคะ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีการเตรียมเอกสารดิจิทัลนะคะให้มีคุณภาพ เพื่อนำไปใช้ในคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของเรานะคะ ได้ตามมาตรฐานดิจิทัลนะคะ ดังที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้จัดทำขึ้นนั่นเองค่ะ การเตรียมเอกสารบทความออนไลน์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสื่อดิจิทัล ดังที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้จัดทำขึ้น มีข้อกำหนดที่เป็นประเด็นหลักๆ ที่ต้องให้ความสำคัญดังนี้ค่ะ การตั้งชื่อไฟล์เอกสาร ควรตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษที่กระชับและสื่อความหมาย และชื่อไฟล์ควรใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ประกอบกับตัวเลข ซึ่งควรใช้ตัวเลข 0 แทนจำนวนหลักของเอกสารที่อ้างอิง เช่น chapter 01 แทนการใช้ chapter 1 เนื่องจากอาจมีการผิดพลาดในการเรียงลำดับของไฟล์ก็ได้ค่ะ เมื่อตัวอักษรที่ขึ้นต้นเหมือนกัน เช่น chapter 2 และ chapter 21 เป็นต้นค่ะ หากชื่อของไฟล์นั้น ประกอบไปด้วยคำหลายๆคำ ควรใช้สัญลักษณ์ไฮเฟนหรือขีดตรงกลาง หรืออันเดอร์สกอร์แทนค่ะ เพื่อขั้นระหว่างคำแทนการใช้เว้นวรรคหรือการใช้ช่องว่าง หรือสเปซบาร์ในการตั้งชื่อไฟล์ค่ะ การเลือกใช้แบบอักษรหรือฟอนต์ควรเลือกใช้แบบอักษรที่มีการใช้งานทั่วไป เพื่อป้องกันการแสดงผลของแบบอักษรหรือฟอนต์ที่ผิดพลาด มื่อมีการเผยแพร่ไปยังผู้ใช้ โดยต้องมีการกำหนดฟอนต์มาตรฐานทั้งชุดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาอื่น ๆ ทั้งนี้ แบบอักษรที่สามารถแสดงผลได้ดี สำหรับภาษาไทยนั้น สามารถใช้แบบอักษรที่ตามหลังด้วยคำว่า new เช่น อังสนา new คอเดีย new เป็นต้น สำหรับภาษาอังกฤษ สามารถใช้แบบอักษรทาโฮมา หรือ Time New Romance ก็ได้เช่นกันค่ะ อย่างไรก็ตาม การใช้ฟอนต์หรือแบบอักษรในงานเอกสารดิจิทัลนั้น ต้องเป็นไปอย่างมีมาตรฐานปราศจากปัญหาลิขสิทธิ์ และไม่ได้ขึ้นกับระบบปฏิบัติการระบบใดระบบหนึ่ง โดยเราสามารถเลือกใช้ 13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย อันได้แก่ TH สารบัญ PSK หรือ TH สารบัญ New ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ วงเล็บ องค์การมหาชน ที่แจกจ่ายให้เราใช้อย่างเสรีปราศจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์ โดยแบบอักษรหรือฟอนต์ดังกล่าว เป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย ได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ โดยเลือกที่หัวข้อโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทยค่ะ แต่หากเอกสารต้นฉบับของเรานั้น มีการใช้ฟอนต์หรือแบบอักษรที่พิเศษ ซึ่งจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะคะ หรือเลือกใช้ฟอนต์ใดๆที่ไม่ได้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ ควรฝังฟอนต์ดังกล่าว ไปกับเอกสารก่อนการเผยแพร่ด้วยทุกครั้งค่ะ การกำหนดรูปแบบของข้อความ และหัวข้อด้วยสไตล์ การกำหนดรูปแบบของข้อความและหัวข้อด้วยสไตล์ เพื่อให้เอกสารนั้น มีรูปแบบของหัวข้อและข้อความในแต่ละส่วนที่มีการลดหลั่นกันไป จากหัวข้อใหญ่ไปยังหัวข้อย่อยและเนื้อความ ซึ่งจะเหมือนกันในทุกๆส่วนของเอกสาร ซึ่งสามารถทำได้ โดยการเลือกสไตล์ของข้อความ ตั้งแต่ normal สำหรับเนื้อความ การกำหนด heading 1สำหรับหัวข้อหลัก และ heading 2สำหรับหัวข้อย่อยต่อไป เป็นต้นค่ะนอกจากนะคะข้อกำหนดในการเตรียมเอกสารบทความออนไลน์ จากประเด็นที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว การเตรียมเอกสารบทความออนไลน์ เพื่อนำเข้าสู่ทางสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของเรานั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งนะคะจะต้องให้ความสำคัญในเอกสารดิจิทัลในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วยค่ะ ประเด็นแรกนะคะเราควรให้ความสำคัญนะคะกับการเขียนคำศัพท์ทับศัพท์ที่ถูกต้องตามราชบัณฑิตยสถานนะคะ อย่างเช่นคำว่าอินเทอร์เน็ตนะคะคำที่ถูกต้องของคำว่าอินเทอร์เน็ต นั้นนะคะ จะต้องไม่ใช้คำว่าอินเทอร์เน็ต นะคะ ที่คำว่าเตอคำว่าเธอนั้นนะคะ สะกดด้วยตอเต่านะคะ และคำว่าเน็ตนะคะ ลงท้ายด้วยตัวสะกดที่เป็นทอทหารนะคะ อันนี้ไม่ใช่คำที่ถูกต้องนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนคำศัพท์คำทับศัพท์ของเราเนี่ยให้ถูกต้องนะคะ เราสามารถเช็คได้จากเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถานนะคะ ในประเด็นที่2นะคะที่เราจะต้องอให้ความสำคัญก็คือแฟ้ม เอกสารงานพิมพ์ดิจิทัลทุกแฟ้มนะคะควรกำหนดข้อมูลบรรณานุกรม ให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะก่อนการจัดเก็บหรือว่านำไปเผยแพร่นะคะต้องมีหลักการอ้างอิงนะคะเรานำข้อมูลมาจากที่ไหนนะคะเราจะต้องออสร้างรายการอ้างอิง แล้วก็บรรณานุกรม ให้กับบทความออนไลน์นั้นด้วยค่ะ